T4 English โมดูล5การเรียนรู้ภาษา ผ่านระบบเครือข่ายทางสังคม ความเชื่อมโยงของเครือข่ายทางสังคม และการศึกษา ปัจจุบัน มีการนำเครือข่ายสังคมมาใช้ในวงการศึกษาอย่างแพร่หลายมากขึ้น จุดประสงค์หลักก็คือ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่มีลักษณะไร้พรมแดน ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนได้จากที่ไหนก็ได้และเวลาไหนก็ได้ ทำให้เกิดความสะดวกในการเรียนเป็นอย่างมาก เหตุผลที่มีการนำเครือข่ายสังคมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนก็คือ ประการที่1เครือข่ายสังคมเป็นสื่อที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการนำเอาสื่อประเภทเหล่านี้ เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้ ประการที่ 2 เครือข่ายสังคมเป็นการเปิดช่องทางสำหรับผู้เรียนที่จะฝึกฝนและพัฒนาการสื่อสารได้ด้วยตนเองค่ะ กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เครือข่ายสังคม ในการเรียนการสอนและได้มอบหมายให้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนดำเนินการจัดการอบรม เพื่อกระตุ้นให้ผู้สอน พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคม ในการจัดการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมที่ทางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนแนะนำให้นำไปปรับใช้ได้แก่ ส่งเสริมให้มีการใช้ Facebook เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้ โดยการตั้งกลุ่มรายวิชา พื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน นอกจาก Facebook แล้ว ยังมีการส่งเสริมให้ใช้ WordPress ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปหรือบล็อก ที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสร้างบล็อกส่วนตัว หรือในแต่ละรายวิชาสำหรับเผยแพร่บทเรียน หรือสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้โซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทต่อมา ที่กระทรวงศึกษาธิการแนะนำให้นำมาใช้ในการเรียนการสอนก็คือ YouTube YouTube คือเว็บไซต์ที่ใช้ในการแบ่งปันไฟล์วิดีโอ ผู้สอนสามารถอัปโหลดและเผยแพร่วิดีโอการสอนผ่านเว็บไซต์นี้ได้ แล้วก็ใช้วิดีโอเนี้ยเป็นสื่อในการเรียนการสอน และผู้เรียนก็สามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองให้เพื่อนๆ หรือผู้สอน หรือแม้กระทั่งบุคคลภายนอกได้แสดงความคิดเห็นค่ะ Twitter คือเว็บไซต์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อความสั้น ๆ โต้ตอบกันอย่างรวดเร็ว ผู้สอนสามารถโพสต์รูปภาพพร้อมคำบรรยายสั้น ๆ และให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น หรืออาจจะเป็นการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนก็ได้ค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทสุดท้ายที่ได้รับการสนับสนุนก็คือ SlideShare SlideShare เนี่ย คือเว็บไซต์ที่ใช้ในการแบ่งปันเอกสารต่างๆ ผู้สอนสามารถอัปโหลดเอกสารประกอบการสอนไว้บนเว็บไซต์ และให้ผู้เรียนไปศึกษาหรือว่าดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัว การนำโซเชียลเน็ตเวิร์กมาใช้ในการเรียนการสอนภาษา อยู่ภายใต้ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้หรือ connectivism หลักการสำคัญของทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ ได้รับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทำให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ที่เชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายระหว่างบุคคล ที่อาจจะอาศัยอยู่กันคนละมุมโลก Connectivism เป็นทฤษฎีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบเครือข่ายเป็นฐาน หรือ Network Based Pedagogy ที่พัฒนาโดยสตีเวนดาวส์และจอร์จซีเมนส์ แนวคิดนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะ เรามาดูคลิปสั้น ๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนี้กันค่ะ Connectivism แนวการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อโลกยุคดิจิทัล ในยุคดิจิทัลนี้ ความรู้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆวันทำให้ความรู้ที่เรามีอยู่นั้น มีอายุการใช้งานที่สั้นลง ความรู้ที่ทันสมัยในปัจจุบัน กลายเป็นความรู้ที่ล้าสมัยในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และต้องมีความรู้ที่ทันกับการเวลาที่หมุนอย่างรวดเร็ว Connectivism เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่า ความรู้เดินทางอยู่ในเครือข่ายของการเชื่อมโยง และการเรียนรู้ประกอบด้วย ความสามารถในการสร้าง และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายจุดศูนย์กลางของทฤษฎี Connectivism เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบการเชื่อมต่อกันของคนในชุมชน ผู้เรียนซึ่งเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชนออนไลน์ ได้ประโยชน์จากการค้นคว้าข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้กับคนในชุมชน ที่มีความสนใจในสิ่งที่คล้าย ๆกัน ยกตัวอย่างเช่น ลานนา วิชาที่ลานนาเรียนพูดถึงเทศกาลฮาโลวีน จากการใช้โซเชียลมีเดีย และอินเทอร์เน็ต ลานนาสามารถเชื่อมโยงและเรียนรู้กับผู้คนที่อยู่นอกห้องเรียน อาจจะหาข้อมูลจาก Twitter วิดีโอใน YouTube Google Wikipedia หรืออาจจะจาก Facebook การเชื่อมโยงกับผู้คนจากทั่วโลก ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ซึ่งส่งเสริมความคิดเชิงวิเคราะห์ หรือ critical thinking และการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งล้านนาสามารถประยุกต์ใช้ความคิดเห็นและแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้เป็นความรู้ และสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การที่ลานนาได้เรียนรู้เกี่ยวกับฮาโลวีน แต่เป็นความสามารถในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ จะมีใครหรือชุมชนไหน ที่จะให้ความช่วยเหลือเธอได้บ้าง และการที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ ลานาต้องได้รับความช่วยเหลือจากครู เกี่ยวกับวิธีสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนเหล่านั้น นอกจากนี้ ลานายังต้องเรียนรู้ที่จะเลือกใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย และเธอยังต้องทำความเข้าใจด้วยว่า สิ่งที่เรารู้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ล้านนาต้องพร้อมที่จะตรวจสอบและประเมินข้อมูลใหม่ๆ อยู่ตลอด และอาจต้องปรับเปลี่ยนความรู้ที่เธอได้เคยเรียนมา ในอนาคต ล้านนาก็สามารถเป็นผู้ให้ที่สามารถสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้เรียนรู้ และบอกเล่าให้แก่คนอื่นๆ ผ่านทางบล็อกวิดีโอ YouTube Hashtags และ Tweets รวมทั้งสื่ออื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นสิ่งที่ลานาได้เรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือ ความเชื่อมโยงที่เธอได้สร้างขึ้น ทั้งกับตัวเธอเอง โลกของเธอ ความรู้อื่นๆ และคนอื่น ๆ โดยสรุปแล้ว หลักการของทฤษฎี Connectivism เชื่อว่า ความรู้ที่มีอยู่บนโลก มีมากกว่าความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนคนหนึ่ง การเรียนรู้และองค์ความรู้เกิดจากความคิดที่หลากหลาย ความรู้เป็นกระบวนการเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ไม่ใช่มนุษย์ การเรียนรู้มีค่ามากกว่าการรู้ การทำให้มีการเชื่อมโยงทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การรับรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยง การหาข้อมูล ความคิด และแนวคิดสำคัญ คือกันแท้ของทักษะการเรียนรู้ ความรู้ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ จากบทเรียนในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างโซเชียลเน็ตเวิร์กกับการศึกษา ในครั้งต่อไป เราจะมาพูดคุยกันถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า ชุมชนปฏิบัติ อย่าลืมรอชมกันนะคะ สวัสดีค่ะ